วัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ กับชื่อหลังครับ จากช่อง Chevrolet Update Promotion Channel นะครับ ทาง Channel ของ YouTube ช่องนี้เช่นเคยนะครับผม เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแนะนำแล้วก็มารีวิวรถอีกหนึ่งคัน ก่อนที่จะส่งมอบจริงเร็วๆนี้นะครับ กับรถคันนี้ก็คือรุ่น X-Cap LT อีกแล้วนะครับ อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีจริงๆครับ ของเชฟโรเลตนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมคันนี้นะครับกับการออกแบบดีไซน์ แล้วก็ตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกไว้นะครับคันนี้ก็คือสีดาร์คชาร์โดนะครับ หรือว่าสีขาวดำใหม่นะครับนี่ฮะคันนี้ผมพามาชมว่าคันนี้ได้ตกแต่งได้ดีไซน์อะไรไปบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก่อนที่ลูกค้าจะมารับมอบรถจริง ๆ นะครับนี่ครับ คันนี้นี่ฮะได้ตกแต่งด้านเอา ตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับ ด้านหน้าก็คือ ลูกค้าเปลี่ยนโลโก้จากสีทองเป็นสีดำนะครับ เพื่อความดุดันคมเข้มเพราะว่าสีเทาสีนี้ก็จะออกมืดๆหน่อยนะครับ แต่ถ้าโดนแสงก็จะขึ้นประกายนะครับ ผมแล้วก็ล้อคันนี้ลูกค้าใส่ล้อเนี่ยฮะนี่ล้อขีดแดงนะครับ แล้วก็รัดด้วยยาง2 3 5 40 18นะครับ คันนี้ลูกค้าขอโหลดหน้า 2 นิ้วนะครับ เพื่อความซิ่งนะฮะล้อกว้าง 9 นิ้วครึ่งนะฮะล้อหน้า นี่ฮะท็อปเซ็ตนี่สวยเลยฮะคันนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวพาชมด้านล้อหลังนะครับนี่ล้อหลังก็คือโหลด 3 นิ้วนะครับ ใส่ยาง 235 3518นะครับ ล้อหลังก็คือความกว้างของล้อคือิบนิ้วครึ่งนะครับ นี่ฮะนี่คือ ความสูงความเตี้ยของรถคันนี้นะครับ ก็เตี้ยไหมเตี้ยครับ แต่ลูกค้าชอบแบบนี้ฮะว่าทางผมดีไซน์ตามที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วนะฮะส่วนด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายเนี่ยฮะด้านท้าย ด้านท้ายก็เช่นเคยครับ แถมแผ่นปิดท้ายซิ่งให้นะครับ สีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีค้ำหลบป้ายนะครับ แล้วที่สำคัญคันนี้นะฮะเนี่ยครับมีท่อท่อซิ่งนะครับนี่ท่อซิ่งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งจากโชว์รูม ลูกค้าท่านใดชอบแนวแบบนี้ก็รีเควสมาได้เลยนะครับ เดี๋ยวจัดให้นะครับผม เดี๋ยวพาชมด้านในนะครับ นี่คือด้านในของรุ่น X Cap LT มีที่วางแก้ว มี กล้องหน้า รถ ก็จะเหมือนเช่น เดิมกับทุก ๆคันที่เคยส่งมอบนะฮะแล้วก็อันนี้แคทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบอข้อซิ่งนะครับ ข้อเดิมทางเราจะส่ง คืนให้ลูกค้าทุกเคสทุกคันนะครับ โดยที่เราจะไม่เก็บไว้นะครับ ทั้งกันชน หลังที่ถอดออกรวมทั้งข้อ ข้อเดิมนะครับ ทางเราจะส่งคืนให้กับลูกค้าวันที่มารับมอบรถนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นแบบนี้ ดาวเริ่มต้นเพียง 15% 15%ใช้เงินลดเพียงแค่ 30,000 บาท 30,000 บาทลูกค้าก็จะได้การตกแต่งแบบนี้นะครับ หรือดาว 20%ดาวเริ่มต้นไม่ใช้คนค้ำใช้เงินลดเริ่มต้นที่ 60,000 บาทนะครับ 60,000 บาท ก็จะได้อุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้นะครับ และก็ยังการส่งเอกสารก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ด้วยการส่งเอกสารฟรีนะครับตรวจสอบฟรีไม่มีเงินจองนะครับ ลูกค้าส่งเอกสารมาได้เลยนะครับ เดี๋ยวทางผมจะส่งเอกสารให้ไปแนนตรวจสอบดูนะครับว่าลูกค้าผ่านเงื่อนไขไหนแบบไหนนะครับ ถ้าผ่านตามโปรโมชั่นก็ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกล้อเลือกลาย แล้วก็ทำ เงินจองได้เลยครับหลังจากที่ไฟแนนซ์ผ่านแล้วเท่านั้นนะครับ นี่คือการตกแต่งจากศูนย์นะครับอยู่ที่ความชอบครับสีเทาหรือว่าสีน้ำเงินก็มีฮะเนี่ยสีน้ำเงินรถมีหลายสีครับรถของเชฟโรเลตก็คือมี 8 สีนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าลูกค้าอยากได้สีอะไรนะครับ เพราะรถใหม่ป้ายแดงเราสามารถเลือกสีเองได้นะครับ เลือกป้ายทะเบียนเองได้นะครับ ล็อกเลขนะครับ และที่สำคัญรถของเราทุกคันจดทะเบียนของกรุงเทพมหานครนะครับ ย้ำนะครับจดป้ายของกรุงเทพมหานครทุกคันนะครับ ไม่มีจดป้ายนนหรือว่าป้ายต่างจังหวัดนะครับนี่ฮะสำหรับวันนี้อขออธิบายเพียงแค่นี้นะครับ กับการแนะนำรถก่อนที่จะส่งมอบจริงนะครับกับสีของเดือนนี้ก็มีลูกค้าจับจองมาหลายรายเหมือนกันนะฮะก็คือสีดาร์คชาร์โดหรือว่าสีเขาดดำใหม่นะครับ ฝากด้วยนะครับฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ในช่องของ YouTube นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการรีวิวรถก่อนที่ส่งมอบจริงนะครับผมตามโปรโมชั่นโอเคครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ